สำหรับประโยค Halo kita akan meninggalkan Phuket hari ini แปลว่า สวัสดีครับ เราจะออกจากภูเก็ตวันนี้ครับคำว่า kita แปลว่า เรา ที่ไม่รวมผู้สนทนาคำว่า akan แปลว่า จากคำว่า meninggalkan แปลว่า ออกจากคำว่า hari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 ที่ติดต่อคำว่า ดึงันแปลว่า ด้วยคำว่า อย่าง ในที่นี้แปลว่า ว่า เป็นคำเชื่อมประโยคคำว่า ตลาด แล้ว ใช้แบบเดียวกันคำว่าดิจ a d ว a l k a แปลว่า บันทึกไว้แล้วคำว่าสการังแปลว่า ตอนนี้ เดี๋ยวนี้คำว่า apakah ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่